สำหรับประโยค这里就是您的酒店了我们到了แปลว่าถึงโรงแรมของคุณแล้วครับ พวกเรามาถึงแล้วคำว่า这里แปลว่าที่นี่คำว่า就是แปลว่าก็คือหรือก็เป็นคำว่า您แปลว่าคุณหรือท่านคำว่า的แปลว่าของ ในกรณีจะเท่ากับของคุณหรือของท่านคำว่า ยนแปลว่าโรงแรมคำว่า了แปลว่าแล้วคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า到了แปลว่า ถึงแล้วสำหรับประโยค我们准时到了八点钟แปลว่าพวกเราถึงตรงตามเวลาที่คาดไว้พอดีคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า准时 แปลว่าตรงเวลาคำว่า到了แปลว่าถึงแล้ว เลข 8 อ่านเป็นภาษาจีนว่าปาคำว่าเตียนจงแปลว่าโมง หากไม่มีสถานการณ์ระบุอาจจะเป็น8โมงเช้าหรือ2ทุ่มก็ได้ ในกรณีนี้สถานการณ์บอกว่าเป็น2ทุ่ม